Thank you. ศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติท่ารำจะเห็นว่าท่ารำบางท่าก็เป็นท่าง่าย ๆ ที่เราสามารถนำไปใช้สำหรับเด็กได้ แต่ท่ารำใดๆที่สมมุติว่าเราไปใช้กับเด็กแล้วเนี่ยเด็กไม่สามารถทำได้ เราก็สามารถดัดแปลงได้ โดยเฉพาะในบางเพลงที่เด็กไม่สามารถใช้มือในการจีบ หรือว่าตั้งวงได้ เราสามารถใช้อุปกรณ์มาทดแทน เช่นรำดอกบัว เราก็ใช้เราก็ให้เด็กถือดอกบัวแทนในการที่จะจีบอันนี้เป็นต้นนะคะ ก็จะง่ายขึ้น และอีกวิธีหนึ่งก็คือ ถ้าเป็นการนับ 1 2 3 แล้วกระทุ้งข้างหลัง ถ้าเด็กเล็ก ๆ ไม่สามารถทำได้ เราก็สามารถให้เด็กย่ำเท้าตามจังหวะได้ โดยที่ไม่ต้องนับ 1 2 3 4 อย่างนี้เป็นต้นค่ะ don't know. 곳에 ฉันขยับคบมาที่คนกะลับกะลับกะลับคบมาเราชอบกะลับกับกับ ชอบกระลอบกระ เราชอบกระรอบกับ